จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดขึ้น และก็มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องภายใต้กรอบของศีลธรรมและกฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งจะกล่าวในสีประเด็นหลักๆนะคะที่เรารู้จักกัน คือ ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงข้อมูลค่ะ ใน 4 ตัวนี้นะคะ เราก็จะใช้ชื่อย่อตามภาษาอังกฤษตัวหน้าค่ะ เราจะเรียกว่าป้าป้าค่ะ